พูดพร่ำนำเพลงไปใหญ่ เสียเวลาเวลาท่านผู้ชมเอ้ยพันหกมาแล้วจ้ะ ขอคอมโบต่อเนื่องนะ หนักๆสักหนึ่งดอกโอ้โห ตัวเอไม่มีแถวสามเว้ย ไม่งั้นแปลงร่างนวายแล้วบวกใหญ่แน่นอน ไม่มีวิแววที่จะเข้าฟีสปินนะท่านผู้ชมฮะ ดูเลยฮะนะ สัญลักษณ์สเกตเตอร์นี่นับตัวนับครั้งที่ออกได้เลยมาม้าขาวมาแล้วจ้ะแม่ ดอกใหญ่ มันออกแล้ว มาหมื่นแตกเรียบร้อยท่านผู้ชมเอ้ยคอมโบนี้สวยยังไม่หยุดนะ เอ้าคูณ5ไป เบสี่ร้อยขนาดนี้มันต้องสวยแหละ โอ้โห เสียแวบ เอามาครับผมนะท่านผู้ชมฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผมนะยินดีต้อนรับนะครับ ผมนะ เข้าสู่นะเฮดต้นชาแนลนะครับ ผมในช่องทาง YouTube แล้วก็เฮดต้นสเตทฟาดนะครับผมมาแล้วนะในกลุ่มแอปแบนด้วยนะครับ ผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านเลยนะเอซีทุกท่านแฟนคลับทุกท่านนะรวมถึงเพื่อนๆนะครับทางด้านสปอลาวด้วยนะครับ ผมสบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ มาโอ้โห เจ็บคอท่านผู้ชมฮะ โอ้โหช่วงนี้เนี่ยนะเล่นเกมแล้วก็ใช้เสียงเยอะด้วยนะครับผมก็เล่นเกมออนไลน์นะครับกล่าวประตาอภัยด้วยนะครับผมโอ้ยเจ็บคอนะอาจจะมีไอมีอะไรบ้างท่านผู้ชมฮะโอเคครับผมนะวันนี้ผมมาที่ The Drive of Apollo ฮะหรือว่าเกม Apollo นั่นเองนะเพื่อนๆนักปั่นสล็อตของเราเรียกทับศัพท์กันไปเลยว่าเป็นเกม Apollo ท่านผู้ชมฮะล่าสุดก็คือที่ผมเล่นค้างไว้ฮะโอ้โหเบ็ดไป 400 ดีนะแตกหมื่นเจ็ดเนี่ยเบ็ดสูงสุดเลยด้วย นะเห็นไหมวันนี้มีทุนอยู่สี่พันนะนะเดี๋ยวขอปรับไปที่เบ็ดสี่สิบก่อนนะเดี๋ยวผมกดล้างหน้ากระดานกดทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่ากัน วันนี้เดินเกมเร็วสักหน่อยท่านชมฮะก่อนจะกดเทอร์โบ กดเทอร์โบนะกดเทอร์โบไป จิบน้ำไปด้วยนะ สดๆ กันไปเลยนี่แหละนะผมเจ็บคออ่ะท่านผู้ชมฮะอาจจะใช้เสียงได้ไม่เต็มที่นะอาจจะมีไอมีอะไรด้วยก็ยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะครับผมนะ อืม ไป อืมเอ้าวันนี้ดูทรงนี้แตกนอกดีนะท่านผู้ชมฮะน่าเห็นไหมมาเรื่อยๆนะครับ ผมนะอาจจะเล็กๆ น้อยๆนะแต่มาเรื่อยมาจริงๆนะเอาดูดิท่านผู้ชม เออโอ้โหยังไม่หยุดเลยนะ คอมโบนี้นะ คุณห้ายาวแล้วนะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเบื้องแต่คอมโบเดียวมาแล้วครับผมนะเป็นสสี่ิบแตกไปแปดร้อยนะครับ ผมนะแปดร้อยยี่สสี่ฮะสวยๆ ไป เดี๋ยวกดไปอีกสักสองทีแล้วกันท่านผู้ชมนะเดี๋ยวค่อยขยับขยายขึ้นไปฮะเอาแต่งนอกดีจริงแบบนี้ ผมไล่เบ็ดดันสู้สบายเลยนะ อืมอืมมาดิครับผมแปลงร่างวายแถวสามมานี่ไงโลกกันอืมาด้วยแปลงร่างวนวายในสองตัวสองสามลุยครับผมถึงแถวที่ห้าด้วยเอาเรื่องกับพึ่งเต้ท่านผู้ชมเอ้ยเออ เอา นั่นไง ต่อเนื่อง โอ้โห คอมโบสวยจริงนะผู้ชมเอ้ย นะ ถ้าขึ้นแบบร้อยผมรับประกันนะ ถ้าแตกขนาดนี้ มีได้เห็นหมื่นแน่นอน นะครับ มีได้เห็นแตกหมื่นแน่นอนถ้ามาขนาดนี้นะสองพันสองร้อย เออ เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ผมไปที่เบ็ดร้อยเลยฮะ ท่านผู้ชมฮะ แบบนี้ น่าดันสู้ฮะ มีแววดีมีแววอร่อย ผมจะบอกว่า รีบรีบดันสู้ ผมกำลังจะบอกนะ อืม นะ ให้ความคิดเนี่ยมันไปเร็วกว่าคำพูดเนี่ย โอ้ เอาดิ บาดเต็มฮะ มาสวย คิวยังไงก็เข้า แปลงร่างเป็นวายด้วยแถวสองสามมา รวมถึงแถวที่ห้าถึงไหมห่างไกลความเจริญหน่อยไต่ยังถึงหรอว่า แล้วท่านชม เอ้ยหนึ่งพันเก้าร้อยเอาเรื่องบึกเตกเสร็จแล้วสเกตเตอร์ในช่องสามอืมมันมีโตแต่ก็ถือว่าคอมโบนี้สวยครับผมนะซัดไปเลยที่สองพันห้าร้อยเอาดีแบบนี้ด้านไปสู้สนุกสนุกแน่นอนท่านชมหะอุ้ยผมกดมือก็ได้นะ เนี่ยเอาจริงนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งท่านชม เออมาแปลงร่างเป็นวายแถวสามตัวต่อมีไหมสิบแถวแรกขอโอ้เออเอาตัวคิวมาแทนลืมดูด้านล่างมา มีตัวต่อฮะท่านผู้ชมเออมาอีกหนึ่งรอบโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยคอมโบนี้สวยสองพันหกร้อยแปดสิบเอ้า อาจจะไม่ดอกใหญ่แต่มาเรื่อยๆแบบนี้น่าสนใจฮะท่านผู้ชมฮะขอญาตเลยครับผมนะ ถือซะว่าเอากำไรส่วนนี้มาเล่นเลยครับผมนะ ใหญ่น้อยกำไรอยู่ในมือผมก็คือแปดพันนะตอนเนี้ยนะเอากำไรแปดพันตรงนี้มาลุยเลยผมขอญาตปรับไปที่เบสี่ร้อยนะก่อน อื่นเนื้อสิ่งใดผมจะบอกเลยว่า ผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะ ให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะซาว่าเฮียต้นเนี่ยนะมาเล่นเกมแล้วก็มาแตกรางวัลสนุกสนุกให้ดูนะครับผมไป พูดพร่ำนำเพลงไปใหญ่ เสียเวลาเวลาท่านผู้ชมเอ้ยพันหกมาแล้วจ้ะ ขอคอมโบต่อเนื่องนะ หนักๆสักหนึ่งดอกโอ้โหตัวเอไม่มีแถวสามเว้ยไม่งั้นแปลงร่างนวายแล้วบวกใหญ่แน่นอน ไม่มีวิวแววที่จะเข้าฟีีสปินนะท่านผู้ชมฮะดูเลยฮะ นะ สัญลักษณ์สเกตเตอร์นี่นับตัวนับครั้งที่ออกได้เลย มาม้าขาวมาแล้วจ้ะแม่ ดอกใหญ่มันออกแล้วมาหมื่นแตกเรียบร้อยท่านผู้ชมเอ้ยคอมโบนี้สวยยังไม่หยุดนะ เอ้าคูณห้าไป เบสสี่ร้อยขนาดนี้มันต้องสวยแหละ โอ้โหเสียแวบเสียแวบเสียแวบในใจไปขอกดมือนี่แหละไป ขออีกสักหนึ่งหมื่นนะผมหยุดเลยนะ อีกสักหนึ่งหมื่นได้ไหมเออมาดอกนี้ขออีกต่อเนื่องได้ไหม แถวสามเนี่ยแปลงร่างวุ่นวายแล้วเตรียมตัว โบบะซัมบาราซัมบาราพันสามร้อยมาคอมโบนี้สวยบวกไปอีกหนึ่งรอบมาสิบอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไร ขอแค่บวกก็เป็นดีโอ้โหหายแถวสามไปไหนวะไม่เข้าเฮ้ยสี่พันแปดร้อยฮะนะกำไรเน้นแล้วหรือผมจะพอดีวะท่านผู้ชม ผมว่าผมพอดีกว่าปะนะท่านผู้ชมฮะถือว่าเตะคุ้มค่าแล้ว ผม เล่นเบ็ดหนักด้วยไม่กล้าไปต่อนะเอาแค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้ามาลุยต่อกันอีกรอบนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะสั่งถอนก่อนสักสองหมื่นเดี๋ยวเราจะวิชีไว้หนึ่งหมื่นสามร้อยเนี่ยเดี๋ยวลุยต่อในรอบต่อไปนะเพื่อนที่ไม่ทันรอบนี้ไม่เป็นไรนะครับผมนะกดสับตะไคร้กดกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดรอบหน้าเดี๋ยวลุยกันขอยัดถอนออกก่อนนะเดี๋ยวเจอกันแป๊บเดียวฮะ